รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับผม สวัสดีครับ วันนี้ก็พวกผมเช่นเคยนะครับผมโชคดีนะครับผมจากช่องโชคดีสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาทำนะครับผมคลิปสอนนะครับ เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office นะครับ ผม 2019 แล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหานะครับ ผมจะทำการทีมวิวนะครับผมทีมวิวเวอร์นะครับ ช่วยเหลือนะครับ อันนี้เป็น FC นะครับ ที่กดติดตามในช่อง YouTube นะครับ แล้วก็ได้ทักมาทางแชทนะครับผมของ Facebook Fanpage นะครับผมเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมไม่ได้นะครับ อันนี้เป็นของคุณนายดานะครับนายดาหรือเปล่าครับ อ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ อันนี้ เขาบอกว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมนะครับผมจะทำทำคลิปสอนออกมาเลยนะครับ ผมว่าจะแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์จะแก้ไขปัญหายังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็เขาก็ได้ทักมาแล้วก็บอกว่าปิดอะไรแอนตี้ไวรัสเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังอินสตอลไม่ได้อ่ะโอเคนะครับผมจะทำการช่วยเหลือผ่านทีมเวเอร์นะครับ อันนี้เขาได้ส่งรหัสทีมเวเอร์มานะครับผมอ่ะโอเคนะครับ ต่อไปผมจะทำการช่วยเหลือเลยนะครับ ผมผ่านโปรแกรมทีมเมเบอร์นะครับให้เปิดไปที่โปรแกรมทีมเมเบอร์นะครับสำหรับใครที่จะ ใช้งานโปรแกรมนี้ครับก็วันนี้มารับชมกันนะครับว่าผมจะช่วยเหลือยังไงนะครับก็เอา ID ของเขามานะครับผมส่วน ID นะครับ ID กับพาสเวิร์ดนะครับ มันจะไม่เหมือนกันนะครับ ตัว ID จะเหมือนนะครับ แต่ว่าไอตัวรหัสผ่านมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับตรงนี้วิธีการใช้งานนะครับโปรแกรม TeamViewer นะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ได้ก๊อป ID กับรหัสผ่านมานะครับเมื่อกี้ผมจะทำการเชื่อมต่อกับเครื่องเขาเลยนะครับ อ่ะตอนนี้ก็กำลังเชื่อมต่อนะครับ โอเคนะครับ เมื่อมาถึงหน้าหน้าตานี้นะผมก็จะ ขอญาตสอบถามเขานะครับ มาแล้วครับอ่านี้เขาขอว่าติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ให้ผมผมว่าจะให้ผมติดตั้งให้ทั้งหมดหรือว่าจะให้ทำอันไหนบ้างครับ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกหรือเปล่านะครับ เขาบอกว่านะครับอ่าเดี๋ยวรูนะครับคลิปนี้อาจจะยาวเลยนะครับ กดติดตั้งไม่ได้นะครับ เขาบอกว่ากดติดตั้งแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอเคนะครับ อ่ะผมจะทำการช่วยเหลือเขานะครับ โอเคอ่ะอ่ะผมจะทำการควบคุมนะครับ ผม ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของผม เลย นะครับผมบอกว่าบอกเขาว่าไม่ต้องจับเมาส์นะเพราะว่าถ้าเขาจับเมาส์มันจะเราจะควบคุมไม่ได้นะครับ อันนี้ว่ามันเป็นโปรแกรม TeamViewer นะครับ ใช้ในการควบคุม นะ ครับ ของเครื่องปลายทางโอเคนะครับสเต็ปแรกเลยนะครับอ่าสเต็ปแรกเลยนะครับ ให้ไปเช็คไปเช็คว่าเขาได้ทำการถอนการติดตั้งโปรแกรมเก่าหรือยังครับโปรแกรม เวอร์ชันเก่าหรือยังครับก็ให้ไปที่ Control Panel นะครับแล้วก็เลือกตรงที่ Uninstall โปรแกรมนะครับก็ดูว่าเครื่องเขาได้ถอนการติดตั้งโปรแกรมหรือยังครับ วิธีการถอนการติดตั้งโปรแกรม ผมก็ได้สอนไปแล้วนะครับผมอ่ะก็เช็คว่าเครื่องเขามีหรือยังพับโปรแกรมได้ถอนหมดหรือยังอ่าเช็คดูแอนตี้ไวรัสด้วยนะครับ ไม่ไม่มีนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวดูให้ดีก่อนอ่าโอเค ไม่มีนะครับ ต่อไปนะครับก็ให้เช็คดูว่าแอนตี้ไวรัสของเขาได้ปิดโหมดหรือยังครับเลือกที่ Windows Security นะครับตรงนี้นะครับส่วนนี้นะครับ ก็เช็คดูว่าเขาได้ปิดหมดหรือยังครับ วิธีการปิดผมก็ได้สอนไปหลายหลายครั้งแล้วนะครับ ผมก็ใครยังไม่ดูก็ให้ย้อนดูตามคลิปนะครับตรงนี้นะครับ สังเกตว่าเขาจะปิดนะครับ อาจจะลืมปิดตรงเฟิร์มแวร์ตัวนี้นะครับผมแอนเน็ตเวิร์ก ่ะน่าจะลืมปิดตรงนี้ตัวเดียวนะครับ คิดว่านะครับที่มันติดตั้งไม่ได้นะครับโอเคนะครับต่อไป เดี๋ยวผมจะถามเขาว่าไฟล์เขาเก็บไว้ไหนครับ ถ้าผมเดาผิดน่าจะเป็นดาวน์โหลดนะครับ แต่ว่าบางคนอาจอ่าโอเคนะครับ อยู่ที่ดาวน์โหลดจริง ๆ ด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับ เป็นไฟล์นี้นะครับผมจะทำการติดตั้งนะครับ ผมผ่านตัวโปรแกรม วินล่าเลยนะครับผมจะไม่แตกไฟล์นะครับสำหรับวิธีการนี้ถ้าเราแตกไฟล์นะครับ มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวอนตี้ไวรัสนะครับนะก็เปิดเข้าไปที่โฟลเดอร์สีเหลืองนะครับ กดออโต้รันนะครับผมตามที่ผมเคยสอนไปในคลิปที่แล้วนะครับผม อันนี้เป็นการนะครับทีมวิวนะครับผมช่วยเหลือนะครับผม คนที่ติดปัญหานะครับ การติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ครับ คนนี้เขาก็ได้ทักมาทาง Facebook Fanpage นะครับก็ มาขอความช่วยเหลือผมก็ทำการครับช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ให้เลยนะครับ อันนี้เป็นวิธีการช่วยเหลือแบบออนไลน์ครับผมเดี๋ยวเราจะรับชมไปเรื่อยนะครับ คลิปนี้อาจจะยาวก็ขออภัยด้วยนะครับ ผมสำหรับใครที่ดูบ่อยแล้วครับสำหรับใครที่ดูแบบว่า ดูจนเข้าใจอันนี้ก็อย่าเพิ่งนะครับดราม่าอย่าเพิ่งอะไรว่าขั้นตอนง่ายๆแบบนี้ แต่ว่ายังทำไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับ เพราะว่ามีหลายท่านที่สอบถามผมมานะครับ วิธีการทำครับก็จะแก้ไขปัญหาประมาณนี้นะครับ ผม เราก็ต้องดูว่าทรัพยากรของเครื่องเขาครับ ได้มันเป็นยังไงบ้างบางเครื่องมันจะอาจจะติดตั้งไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรมนะครับ แล้วก็ตัว Windows นะครับว่ามันได้ซัพพอร์ตกับตัวโปรแกรมนี้หรือเปล่านะครับ ต้องต้องดูให้ดีครับ ต้องดูหลายหลายอย่างนะครับ องค์ประกอบหลายอย่างของเครื่องนะครับสำหรับใครที่ยังติดตั้งไม่ได้จริง ๆ ครับก็ลองนะครับ มาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวรอนะครับ ตอนนี้ก็ อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งนะครับ ผมก็ได้ทำการเปิดไฟล์ผ่านตัวโปรแกรมวินล่านะครับอาจจะช้านิดเล็กน้อยครับ ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องนะครับ อันนี้เป็นการเปิดผ่านโปรแกรมตัววินล่าเลยนะครับผมผมจะไม่ทำการแตกไฟล์นะครับเดี๋ยวรอนะครับ ผมโอเค นะครับผมทีนี้ก็ให้กด yes ไปนะครับออโต้รันนะครับจะถามขึ้นว่า yes หรือ no ครับเมื่อกี้กด yes ไปก็จะขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะทำการนะครับติ๊กนะครับทั้ง 2 ภาษาเลยนะครับ อ่าจะลองกดรันดูครับอ่ะโอเคนะครับผมได้นะครับผมทีนี้นะครับ ขอสรุปนิดนึงนะครับ เมื่อกี้อาจจะเป็นเพราะเขาแตกไฟล์หรือว่า เป็นเพราะว่าเขาลืมปิดไอตัวเฟิร์มแวร์หรือ เปล่าครับตัวที่เป็นแอนตี้ไวรัสนะครับ จะมีอยู่ขั้นตอนเดียวนะครับ ที่ลืมปิดเมื่อกี้มันถึงติดตั้งไม่ได้นะครับสำหรับ ใครที่ยังมีปัญหาครับก็มาดูคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยเหลืออันนี้เป็นช่วยเหลือแบบเรียลไทม์เลยนะครับ ผมสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นการอัดสดเลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้เตรียมการอะไรมานะครับ เป็นการช่วยเหลือแบบเรียลไทม์เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ตอนนี้ก็ตัวโปรแกรมนะครับ Microsoft Office 2019 ก็ได้ติดตั้งลงเครื่อง ของลูกค้านะครับอันนี้เป็นเครื่องปลายทางอันนี้ไม่ใช่เครื่องผมนะครับเพราะว่าผมได้ทำการควบคุมนะครับ สังเกตว่าจะเห็นตัวแถบบาร์นะครับตรงหน้าจอจะเห็นตอนนี้จะอยู่จะมีอยู่สองสองอันนะครับ เพราะว่าเครื่องนี้จะเป็นของผมนะครับ แต่ว่าอีกอีกแถบข้างล่างตัวนี้จะเป็นของเขานะครับอย่าอย่าเพิ่งสับสนกันนะครับ อันนี้เป็นเป็นการช่วยเหลือผ่านโปรแกรม TeamViewer นะครับอ่ารอสักครู่นะครับ ตอนนี้ก็ติดตั้งใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรับชมไปพร้อมกันนะครับ ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ หลังจากที่ติดตั้งไปแล้ว โอเคนะครับ ตอนนี้นะครับ เครื่องปลายทางนะครับของเขานะครับ ก็จะทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับ Microsoft Office นะผม อันนี้เป็นเครื่องของ FC นะครับที่สอบถามวิธีการติดตั้งโปรแกรมมา นะครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งใกล้เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมขั้นตอนต่อไปนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผม อันนี้นะครับเป็นเครื่องของลูกค้านะครับ เป็นเครื่องปลายทางนะครับที่ติดตั้งโปรแกรมนะครับ อันนี้ไม่ใช่เครื่องผมนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะครับ ก็จะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ผม ก็อย่าเพิ่งทำอะไรมันนะครับ ก็รอให้มัน ทำการ activate ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นะครับ น่าจะแคร็กเสร็จเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราจะลองมาเปิดโปรแกรมดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ผมจะทำการแคร็กอีกรอบหนึ่งหรือว่าจะใช้ได้เลยหรือเปล่านะครับคงต้องลองดูนะครับ ขึ้นอยู่กับปัจจัยของเครื่องเขาด้วยนะครับว่า จะรองรับเวอร์ชันนี้หรือเปล่านะครับอขออนุญาตนะครับจับลากไอคอนออกมาไว้หน้าจอของเขานะครับเดี๋ยวจะจัดวางให้ดูเลยนะครับ เดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับ อ่ะเริ่มโปรแกรมเวิร์ดก่อนนะครับ อืมอะไรบอกว่าอะไร นอนโชว์มากดโนไปนะครับ อืม อันนี้นะครับ ถ้าขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะแคกผ่านนะครับ อันนี้น่าจะแคกไม่ผ่านนะครับ คิดว่านะครับ เดี๋ยวลองเปิดดูครับ อ่า จริงๆด้วยนะครับ อันนี้เป็น แคร็กไม่ผ่านนะครับอ่ามันจะแจ้งเขาว่าโปรแกรมแคร็กไม่ผ่านนะครับ โอเคเรารับทราบนะครับว่าอย่างนั้นนะครับ อ่านะครับ หลายคนที่เจอปัญหานะครับวิธีการแคร็กนะครับแอคทีเวตให้ผ่านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะวิธีการแคร็กนะครับทีนี้ ผมได้ทำการสอนวิธีการแคร็กไปแล้วนะครับ ผมอ่าก็ผมจะแปะลิงก์ไว้คู่กันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าคลิกที่หน้าจอ desktop นะครับ ก็เลือก new นะครับ แล้วก็เลือกตัว text document หรือว่า notepad ขึ้นมานะครับ ทีนี้ผมจะไปเอาโค้ดนะครับ โค้ดเอาจากที่ไหนนะครับ ก็ให้ไปที่ช่องของผมเองนะครับ แล้วก็ช่องโชดิสตูดิโอนะครับ ก็เลือกนะครับ ตรงที่สอนวิธีการแคร็กนะครับจะเป็นคลิปนี้นะครับ โค้ดนะครับ โค้ด จะอยู่ตรงใต้คลิปสอนนะครับ จะเป็นตัวนี้นะครับ หรือว่าผมก็ได้แปะคำคอมเมนต์ให้แล้วนะครับ ค้ดจะเป็นตัวนี้นะครับ เอาเป็นอังกฤษนะครับ ถ้าเป็นภาษาไทยนะไม่ได้นะครับ ต้องเอาเป็นอังกฤษอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็คัดลอกไปนะครับ ไปวางที่โน้ตแพดของเขาวางลงไปนะครับ activate Microsoft Office 2019 all ก็เซฟไปนะครับ ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟ ผมทำเร็วก็ขออภัยด้วยนะครับ เพราะว่าผมก็ทำคลิปสอนออกมาเลยนะครับ ใครยังดูไม่ทันก็ผมจะแปะคลิปสอนไว้อีกรอบหนึ่งนะครับ อันนี้เป็น เอาไม่ทัน เดี๋ยวนะ เมื่อกี้ กดอะไร เอาใหม่เอาใหม่ไฟล์ save as กดวางไปครับเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นดอทดอท cmd นะครับอ่ะโอเคนะครับ กดเซฟไปนะครับ ทีนี้ก็ไปดูที่เดสก์ท็อปของเขาขึ้นไหมอ่ะขึ้นครับ เป็นไฟล์นี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คลิกขวา นะครับ คลิกขวา นะครับ แล้วก็เลือกลานแอดมิน นะครับ กด yes ไป อ่ะ ทีนี้ก็รอ นะครับ ระหว่างที่รอ ก็ให้กด enter ไป นะครับ ระหว่างที่เครื่องประมวลผลรอการ activate ของตัวโปรแกรมนะครับ อ่ะรอสักครู่นะครับ ตอนนี้ก็ อยู่ในขั้นตอนการ activate โปรแกรมนะครับเมื่อกี้นะครับก็ติดตั้งไปนะครับ เป็น Microsoft Office 2019 นะครับ อันนี้เป็นเครื่องของลูกค้านะครับ เป็นเครื่องของ FC นะครับ ที่กดติดตามนะครับในช่อง YouTube นะครับผมอ่ะเป็นเครื่องปลายทางนะครับพูดง่ายๆนะครับ อันนี้เครื่องปลายทางนะครับเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ activate นะครับ ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะแครกผ่านหรือเปล่านะครับรอสักครู่นะครับผม คลิปนี้อาจจะยาวเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการ ช่วยเหลือแบบเรียลไทม์นะครับรอนะครับผมรอรอจะแครกผ่านไหมอ่ะโอเคนะครับผม บอกว่ายังไง น่าจะได้อยู่มั้งครับคิดว่านะ อ่ะ แบบนี้ก็ให้กด yes ไปนะครับกดตัว y ไปได้ไหมกด y ไป กดที่เครื่องผมไม่ได้นะครับ เดี๋ยวผมบอกให้เขากดตัว Y หน่อย กด Y หน่อยครับ กดตัว Y ให้หน่อยครับ ที่จริงไม่กดก็ได้นะครับไม่ที่จริงก็ถึงขั้นตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับ ที่จริงนะครับ แต่บอกให้เขากดให้หน่อยนะครับเพราะว่าให้เพื่อขั้นตอนที่สมบูรณ์ อยู่ไม่นอนี่ โอเคครับเขากดให้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะลองเช็คดูว่าโปรแกรมได้แคกผ่านหรือยังครับเปิดเข้าไปที่ Microsoft Word นะครับ อ่ะโอเคน่าจะได้แล้วมั้งนี่ดูยังไง yes ไปไอ้ไม่ no ไม่ใช่กด a c c t เลือก no ไปแล้วกด a c c t ไปโดนไป เดี๋ยวผมลองถามเขาก่อนนะครับว่าต้องการใช้เป็นภาษาภาษาไหนอ่ะรอเขาตอบมานะครับ ไทยก็ได้ค่ะโอเคอ่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนภาษาอะไรนะครับ ผมคลิปนี้นะครับก็รวบรัดตัดตอนเลยนะครับ ผมมาผมจะสอนวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับต่อไปนะครับ อันนี้ทำผ่านทรมวิวเวอร์นะครับช่วยเหลือนะครับเลือกเป็นไทยนะครับก็กดเลื่อนขึ้นไป สำหรับวิธีการต่างๆ พวกนี้ผมก็ได้ทำคลิปสอนออกมาแล้วนะครับเป็นตัวหนึ่งนะครับเป็นคลิปล่าสุด ผมจะแปะลิงก์ให้อีกรอบหนึ่งนะครับ อันนี้ผมทำเร็วนะครับ เพื่อเป็นการกระชับเวลาให้เขานะครับเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือแบบเรียลไทม์นะครับจะสอนช้าแบบตัวทั่วไปไม่ได้นะครับคลิปนี้อาจจะยาวเลยนะครับ ผมอาจจะเร็วนิดนึงนะครับ ขั้นตอนการสอนนะครับลองเช็คดูรอบหนึ่งนะครับ อ่าโอเคเป็นภาษาไทยแล้วนะครับ ตอนนี้เช็คดู powerpoint โอเคนะครับใช้ได้นะครับเป็นภาษาไทยแล้วครับ Excel นะครับโอเคใช้ได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับใช้ได้ทุกโปรแกรมนะครับที่ลงไป ทีนี้ผมจะทำการเปิดแอนตี้ไวรัสให้เขา นะครับ เขาได้ปิด ผมจะทำการเปิดให้นะครับ ทำให้ทุกอย่างเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็ อาจจะยาวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ เพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือแบบเรียลไทม์นะครับโอเคเปิดหมดแล้วนะครับสีเขียวหมดแล้วนะครับ อันนี้เป็นวิธีการเปิดตัวแอนติไวรัสนะครับ ผม อ่าโอเคนะครับก็บอกเขาว่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับผมอ่าโอเคครับก็เมื่อทำการช่วยแล้วเสร็จแล้วนะครับ อ่าผมก็ขออนุญาตนะครับ ผมปิดคลิป นะครับผมว่าเียงแค่นี้นะครับผมเขาก็จะบอกว่าขอบคุณมากเลยนะ อ่าขออนุญาตปิดคลิปไปนะครับ อ่าเป็นไงบ้างครับผมสำหรับวิธีการช่วยเหลือนะครับ ผ่านโปรแกรม t ีวิ v เวอร์ก็จะทำเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ผมใครที่ต้องการอยากให้ผมช่วยเหลือนะครับ ผมก็มาทักมาที่แฟนเพจนะครับผมโชคดีสตูดิโอนะครับ ก็มาพูดคุยกันได้นะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นเคสตัวอย่างครับที่ทักผมมานะผมก็จะช่วยเหลือประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผม